มาชมรีวิว iPad รุ่นที่ 8 กันนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ มาดูกันครับว่ารุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไร และเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทั้ง iPad รุ่นที่ 7 iPad Air 3 และ iPad mini 5 ตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันนะครับ เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน ในงาน Apple September Event 2020 พร้อมๆ กับการเปิดตัวของ iPad Air รุ่นที่ 4 Apple Watch รุ่นที่ 6 และ Apple Watch SE นะครับ จุดเด่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน iPad รุ่นที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่ 7 ก็จะอยู่ในเรื่องของการอัปเกรด CPU โดยเปลี่ยนจากชิป CPU A10 ให้กลายมาเป็น A12 Bionic นะครับผม นอกจากนี้ยังรองรับ Apple Pencil รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งสามารถใช้งานกับ Smart Keyboard แบบ Full Size ได้ด้วยนะครับ และที่สำคัญที่สุดเป็นรุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดในบรรดา iPad ที่ Apple วางขายในปัจจุบันนะครับพูดได้ว่าราคาขนาดนี้ แต่ประสิทธิภาพดีขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 40%ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของ iPad ให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับ ก่อนที่ไปชมรีวิวของ iPad รุ่นที่ 8 นะครับ เดี๋ยวผมพามาดู iPad Lineup กันก่อนนะครับว่าการจัดวางตำแหน่งของ iPad ทาง Apple นั้นจัดวางอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการจัดวางตำแหน่งของ iPad นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับระดับเริ่มต้น ระดับกลางและระดับสูงนะครับระดับเริ่มต้นนั้นมีรุ่นเดียวนั่นก็คือ iPad ซึ่งรุ่นปัจจุบันคือ iPad รุ่นที่ 8 ที่เรากำลังจะรีวิวนะครับต่อมาครับในระดับกลางประกอบไปด้วย 2 รุ่นครับคือ iPad mini และ iPad Air iPad mini รุ่นล่าสุดนะครับ ณ ปัจจุบันคือ iPad mini รุ่นที่ 5 ส่วน iPad Air ครับ รุ่นปัจจุบันล่าสุดคือ iPad Air รุ่นที่ 4 ณตอนนี้ยังไม่มีการวางขายนะครับ ส่วนระดับสูงคือ iPad Pro นะครับ iPad Pro มีอยู่ 2 ขนาดคือ iPad Pro ขนาด 11 นิ้ว และ iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วนะครับ ใหม่ที่สุดคือ iPad Pro ปี 2020 ซึ่งเปิดตัวไปตอนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมานะครับ ต่อไปเรามาดูไทม์ไลน์ของ iPad รุ่นเริ่มต้นกันบ้างนะครับ iPad รุ่นแรกหรือว่า iPad First Generation นะครับ เปิดตัวไปเมื่อมกราคมปี 2010ครับ ด้วยความนิยมใน iPad รุ่นที่ 1 ทาง Apple ก็ต่อยอดด้วย iPad รุ่นที่2ครับ เปิดตัวมาเมื่อมีนาคม 2011 และในปี 2012ครับ มีการเปิดตัว iPad อยู่ 2 รุ่น คือ iPad รุ่นที่ 3 และ iPad รุ่นที่4นะครับ พอมาถึง iPad รุ่นที่5ครับ กระโดดจากปี 2012 มาปี 2017 เลย เพราะว่าก่อนหน้านั้นครับหลังจาก iPad 4 แล้วทาง Apple ได้เปิดตัว iPad Air First Generation ทำให้ iPad ธรรมดาไม่ได้ถูกพัฒนา ต่อมาครับในปี 2018 ครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iPad รุ่นล่างสุดนะครับ ซึ่งในรุ่นที่ 6 นี้ครับมาพร้อมการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นการรองรับ Apple Pencil ครั้งแรกนะครับสำหรับ iPad ระดับ Entry Level และกันยายนปี 2019นะครับเป็นการเปิดตัว iPad รุ่นที่ 7 มีสิ่งสำคัญอยู่ 2 อย่างหลัก ๆ นั่นก็คือเป็น iPad รุ่นที่ถูกที่สุด เท่าที่ทาง Apple เคยเปิดตัวและก็จำหน่ายมานะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอย่าง ในเรื่องของการปรับขนาดของตัวเครื่อง ให้หน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น 10.2 นิ้วครับเดิมที iPad รุ่นที่ 6 และเก่ากว่าจะใช้หน้าจอ9 9.7นิ้วครับแต่ว่าใน iPad รุ่นที่ 7 นั้น จะมีการขยับจากหน้าจอ 9.7 ให้เป็น 10.2 นิ้ว และทำให้ตัวเครื่องใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะทำให้ iPad 10.2 นิ้วนั้น สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบ Full Size และในเดือนกันยายนปี 2020 ครับ คือการเปิดตัว iPad รุ่นที่ 8 อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วย iPad รุ่นที่ 8 จำนวน 1 เครื่องครับ เอกสารแนะนำการใช้งานเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับ และในเอกสารชุดนั้นครับก็จะมีสติกเกอร์ Apple มาให้ด้วยนะครับ อันดับต่อมาครับเป็นชุดอุปกรณ์เสริม ซึ่งประกอบไปด้วยสายชาร์จและอะแดปเตอร์ครับ ความพิเศษของสายชาร์จใน iPad รุ่นนี้คือ Apple แถม สายชาร์จที่เป็น USB-C ไป Lightning มาให้นะครับ ปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านะครับจะแถมสายชาร์จที่เป็น USB A ไป Lightning แต่ว่าในรุ่นที่ 8 นี้เป็นรุ่นแรกครับที่ทาง Apple แถมสายชาร์จ USB-C ไป Lightning มาให้นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับทาง Apple แถมอะแดปเตอร์ USB-C กำลังไฟขนาด 20 วัตต์ มาใน iPad รุ่นที่ 8 ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะแดปเตอร์ 20 วัตต์ตัวแรกที่ถูกแถมมาพร้อมอุปกรณ์นะครับ เดิมทีครับในฝั่งของ iPad Pro ทั้ง 2018 และ 2020 แถมอะแดปเตอร์ USB-C เหมือนกัน แต่ว่ากำลังไฟนั้นจะอยู่เพียง 18 วัตต์ แต่ในตัวนี้ครับให้กำลังไฟมาที่ 20 วัตต์นะครับ เมื่อย้อนกลับไป iPad Air รุ่นที่ 3 และ iPad mini รุ่นที่ 5 นะครับยังคงได้อะแดปเตอร์ที่เป็น USB-A กำลังไฟอยู่ที่ 12 วัตต์เท่านั้นนะครับ อุปกรณ์ชุดนี้ทั้งชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับแถมมาให้อย่างนี้เราสามารถนำไปชาร์จร่วมกับ iPhone ได้เลย เราสามารถใช้อุปกรณ์ชุดนี้แหละชาร์จเร็วให้กับ iPhone ได้ด้วยนะครับ ต่อมาครับมาดูสเปคภายในหลักๆกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยชิป CPU ครับภายในจะใช้ชิป CPU ประมวลผล A12 Bionic เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน iPad Air รุ่นที่ 3 และ iPad mini รุ่นที่ 5 นะครับในชิป CPU A12 ตัวนั้นจะมี Neuron Engine ด้วยนะครับในรุ่นนี้ครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 10.2 นิ้วนะครับซึ่งเท่ากับ iPad รุ่นที่ 7 มาพร้อมปุ่ม Touch ID ที่เป็นปุ่มสแกนนิ้วนะครับ พอร์ตด้านล่างยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด แล้วก็จะมีลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับมีกล้องหลังมาให้ 1 ตัว ส่วนกล้องหน้านั้นให้มา 1 ตัวเช่นกันครับทั้งนี้ครับด้านล่างครับมาพร้อมสมาร์ทคอนเนคเตอร์ดังนั้นจึงทำให้ iPad รุ่นที่ 8 นั้น สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบ Full Size ได้นะครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับอุปกรณ์เสริมทั้ง Apple Pencil และสมาร์ทคีย์บอร์ดส่วนนี้เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ได้แถมมาให้ ต่อไปครับมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพกันสักหน่อยนะครับผมได้ทดสอบใช้งานนะครับทำการเปรียบเทียบกับ iPad รุ่นที่ 7 เรารู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งานแอปพลิเคชันกับระบบสัมผัส มันตอบสนองได้เร็วมากยิ่งกว่า การเปิดแอปพลิเคชัน การปิดแอป การสลับแอป ความรู้สึกมันต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันดับต่อมาครับผมได้ลองทดสอบ เปรียบเทียบคะแนนของ Greekbench ในแอปพลิเคชัน Greekbench 5ซึ่งจะดูประสิทธิภาพโดยรวมของการประมวลผล ผมได้นำคะแนนของ iPad รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 มาเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับ ใน iPad รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 นั้นใช้ชิป CPU เดียวกันนะ คือ A10 คะแนนการประมวลผลนะครับ Single Core Score นะครับ จะอยู่ที่ประมาณ 700 กว่ากว่า ส่วน Multi Core Score นะครับ จะอยู่ที่ราวๆ 1,400 กว่ากว่านะครับ พอมาใน iPad รุ่นที่8ครับ Single Core Score นะครับ จาก 700 กว่ากว่า เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,100 ซึ่งคะแนนเพิ่มมาประมาณถึง 400จำนวนนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ และคะแนนของ Multi Core Score นะครับจาก1,004 กลายเป็น 2,002นะครับตัวเลขเหล่านี้ครับจะบ่งบอกว่าการประมวลผลนั้นเร็วแค่ไหนนะครับยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ่ะดูคะแนนอาจจะไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่ ผมลองเปรียบเทียบโดยแอปพลิเคชันที่ใช้งานหนัก ๆ ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน iMovie ครับ ผมได้นำคลิปวิดีโอ ความละเอียดแบบ 4K ความยาวประมาณ 11 นาที ผมทำการ Import เข้าไปใน iPad รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 จากนั้นทำการ Export ดูครับความละเอียดแบบ 4K ไปที่คลังรูปภาพ พบว่า iPad รุ่นที่ 8 นั้นสามารถส่งออกไฟล์ได้เร็วกว่า iPad รุ่นที่ 7 อย่างเห็นได้ชัดนะครับผม ต่อไปครับมาลองเปรียบเทียบกับรุ่นใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับอย่างเช่น iPad Air รุ่นที่ 3 และ iPad mini รุ่นที่ 5 นะครับคะแนนอย่างที่เห็นครับสำหรับ iPad รุ่นที่ 8 Single Core จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 นะครับแล้วก็ Multi Core จะอยู่ที่ประมาณ 2,002 ส่วน iPad Air รุ่นที่ 3 และ iPad mini รุ่นที่ 5 นะครับ Single Core จะพอๆกันครับอยู่ที่ 1,100 ส่วน Multi Core นะครับจะสูงกว่า iPad รุ่นที่ 8 นะครับ จะอยู่ที่ 2,700 ถึง 2,800 นะครับ ดังนั้นสรุปผลคร่าวๆ นะครับ iPad Air รุ่นที่ 3 และ iPad mini รุ่นที่ 5 ยังคงให้ประสิทธิภาพดีกว่า iPad รุ่นที่ 8 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูส่วนอื่นเพิ่มเติม เพราะว่าทั้ง 2 รุ่นนี้นะครับ ระบบหน้าจอของ iPad mini รุ่นที่ 5 และ iPad Air รุ่นที่ 3 นั้น ดีกว่า iPad 8 อย่างเห็นได้ชัดนะครับ เราเห็นไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของประสิทธิภาพว่าการตอบสนองของรุ่นนี้เป็นอย่างไร ต่อมาครับเรื่องที่หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าเรื่องกล้องเป็นยังไงสำหรับกล้องของ iPad นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone ต้องบอกเลยว่าคุณภาพของกล้องของ iPhone ยังไงยังไง iPad ก็จะสู้ฝั่งของ iPhone ไม่ได้นะครับการใช้งานทั่วไปของกล้อง iPad ก็จะเป็นในส่วนของการสแกนเอกสาร การถ่ายรูปประกอบนะครับเพื่อที่จะนำส่ง หรือว่าเป็นการจดช็อตโน้ต ถ้าจะให้นำ iPad ตัวนี้มาใช้ในการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอในการเก็บรายละเอียดต่าง ๆนี้ ผมมองว่ารุ่นนี้ไม่ได้เหมาะสมอะไรถึงขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าความละเอียดเพียง 8 ล้านพิกเซลก็ไม่ได้สูงมากนะครับ และกล้องหน้านั้นให้มาเพียง 1.2 ล้านพิกเซลเท่านั้น ซึ่งต้องบอกว่าน้อยมาก ๆ ผมได้นำตัวอย่างภาพนิ่งที่ถ่ายได้จาก iPad มาให้ได้ชมกันนะครับคุณภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะครับไม่ได้ดีมาก แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมส่วนในเรื่องของวิดีโอครับรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080p หรือว่า Full HD ได้นะครับ Thank you. thank you เราสามารถปรับคุณภาพของวิดีโอได้จากแอปตัวกล้องเลยนะครับเหมือนอยู่บน iPhone 11อะที่เราสามารถแตะได้ว่าจะเอาความละเอียด 4K กี่เฟรมเปอร์เซกโดยเราสามารถเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับและหลังจากนั้นเข้าไปในส่วนของกล้องมาในส่วนของบันทึกวิดีโอครับให้เปิดการควบคุมรูปแบบวิดีโอนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถสลับคุณภาพของวิดีโอได้ ผ่านแอปกล้องได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าภายในอีกครั้งหนึ่งนะครับ การมาของ iPad รุ่นที่ 8 นะครับ มาพร้อม iPad OS 14 ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ Apple Pencil ค่อนข้างมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการจดจำลายมือครับ อย่างเช่นเราเขียนตัวอักษรลงไปครับ และหลังจากนั้น iPad OS จะแปลงลายมือให้เป็นตัวอักษร ตอนนี้ยังคงรองรับเพียงภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับ ส่วนภาษาไทยนั้นยังไม่รองรับ ก็หวังว่าในอนาคต Apple จะพัฒนาเพื่อให้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับยังสามารถนำ Apple Pencil ทำอย่างอื่นได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น การวาดรูปทรงต่างๆนะครับแม้ว่าเราจะวาดเข้าไปแบบไม่กลม iPad OS นั้นจะแปลงวงกลมที่ไม่กลมของเราให้กลายเป็นวงกลมนะครับหรือการลบข้อความครับใช้ Apple Pencil ในการขีดค่าข้อความเหล่านั้น เพื่อเป็นการลบก็ได้ และยังมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับต้องบอกว่า iPad OS 14 รอบนี้นะครับเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้กับ Apple Pencil ค่อนข้างเยอะ ถือว่าเพิ่มความคุ้มค่าให้มากขึ้นนะครับสำหรับ Apple Pencil หลายคนสอบถามเข้ามา ถามว่า iPad รุ่นที่ 8 นั้น สามารถใช้เคสเดียวกับ iPad รุ่นที่ 7 ได้หรือไม่ คำตอบก็คือได้นะครับ เพราะว่าทั้ง 2 รุ่นนั้นรูปทรงเท่ากันหมดเลยนะครับผม ต่อมาครับ ความจุ32 g b เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ตอบให้อย่างนี้ครับ หลังจากที่ผมได้ทำการ activate ตัวเครื่องเข้าไปใช้งานนะครับ ผมได้ทำการเช็คพื้นที่คงเหลือนะครับจะเหลือใช้ประมาณ 14กิกะไบต์ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ ดังนั้นถ้าน้องๆนนักศึกษาคนไหน หรือว่าท่านผู้ใช้คนไหนครับซื้อเครื่องนี้ไปและคิดว่าอยากจะใช้ยาวๆนะครับ อย่างเช่นนักศึกษา ซื้อตั้งแต่ปี 1 ใช้ยาวๆไปจนถึงปี 4 ควรจะเลือกความจุขนาด 128กิกะไบต์น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ แต่ว่าใครถ้าซื้อไปใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเช่น ใช้รับส่งอีเมล ใช้เปิดเว็บ ใช้ดู YouTube ใช้เล่น Facebook เล่น Line นะครับพื้นที่ 32 g b ก็ถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับผมสุดท้ายครับในเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับในรุ่น Wi-Fi ความจุ 32 g b ราคาปกติจะอยู่ที่ 1900 บาท ส่วนราคาเพื่อการศึกษานะครับจะอยู่ที่ 1200 บาท ความจุ 128 g b ราคาอยู่ที่ 13,900 บาท และราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 13,200 บาท ในรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าครับ ราคาในรุ่น32 g b นะครับ จะอยู่ที่ 15,400 บาท ส่วนราคาเพื่อการศึกษา นะครับ จะอยู่ที่ 14,700 บาท และความจุ128 g b จะอยู่ที่ 18,400 บาท ส่วนราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 17,700 บาท นะครับ ในฝั่งของอุปกรณ์เสริม 2 อย่างนะครับ Apple Pencil จะจัดจำหน่ายอยู่ที่ 3,400 บาทครับ ส่วนราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 3,100 บาท และบนสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับ รุ่นนี้จะสามารถใช้งานได้กับ iPad Pro 10.5 iPad Air รุ่นที่ 3 iPad รุ่นที่ 7 และ iPad รุ่นที่8นะครับ ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 5,290 บาท ส่วนราคาเพื่อการศึกษานั้นจะอยู่ที่ 4,490 บาทนะครับ และนี่นะครับเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสรุปรีวิวให้ฟังใน iPad รุ่นที่ 8 นะครับ ความแรงของชิป A12 Bionic ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ iPad รุ่นที่ 8 นั้น เทียบเท่าใกล้เคียงกับ iPad Air รุ่นที่ 3 และ iPad mini รุ่นที่ 5 โดยราคานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับผมมาพร้อมการทำงานร่วมกับ Apple Pencil และ Smart Keyboard และที่สำคัญครับอุปกรณ์ที่แถมมานั้น ถือว่าดีกว่า iPad หลาย ๆ รุ่นที่ผ่านมาเลยนะครับ หากว่าใครต้องการสั่งซื้อผ่าน Apple Store Online และสั่งซื้อในราคาเพื่อการศึกษานะครับ ผมได้แนบลิงก์ของ Apple Store Online ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ถ้าหากยังมีคำถามนะครับ สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับ และอย่าลืมนะครับ กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรา เพื่อติดตามอัปเดตต่างๆนะครับผม ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ